của chúng ta là nhá nhá ngỡ ăn này cũng đi tổ sao mà chị chị ban mà chuẩn nhưng mà nè giờ để lấy mai phút đùa là cũng mai trời thề luôn liền lúc gặp báo phút tôi là mình cài bãi rồi đó đến rồi ta lắm mà em đi mà em như cái mà để đối là quân hiện hồng hô về thế đâu là quay làm cặp cao với chỗ là chỗ tầm ê ngủ ờ là vâng bà đấy cắn á dạ. làm sao mà tôi ăn chập ăn trái rồi đập ăn ta rai rồi băng nữa nha là không thằng băng còn nhà hai năm yeah. giờ nó rồi mà dành tụi mấy nó dạ đừng vui bài bái luôn á dạ. dành gì đi luôn á nó non con á dạ non bay con á tụi nó dạ dạ Salam alaikum. ถามให้ตัวแล้วรู้สึกไงบ้างคะ ดีใจกันเออที่ร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรลูก เป็นห่วงโต๊ะกันอ๋อหนูเป็นห่วงว่าอะไรคะ เดี๋ยวก็จะได้ปั๊บบันไดแล้วได้รับอันตราย เออหนูน่ารักมากเลยนะคะ อืมแล้วหนูทำภาษารักอะไรบ้างคะเมื่อกี้หนูได้ใช้ภาษารักอะไรบ้างคะลูกคำพูดคำพูดหนูพูดว่าอะไรบ้างคะโอ้แล้วหนูได้ทำอะไรอีกไหมคะ นอกจากคำพูดได้ทำอีกค่ะอ๋อได้ทำอะไรคะลูก โอ้ได้ทำอะไรคะ นอกจากคำพูดแล้วเมื่อกี้หนูกวาดบ้านหนูทำอะไรคะ ใช้ภาษารักอะไรคะ พูดไม่ออกกับลูกพูดไม่ออกอะคะเมื่อกี้ปรารถนาเขาใช้ภาษารักกวาดบ้านใช้ทำอะไรคะ เด็กๆการบริการบริการ ก็ทำอะไรอีกคะ เมื่อกี้ สัมผัสโดยการทำอะไรคะปรารถนาทำอะไรคะ กอดกับสลามใช่ไหมคะ หนูได้ทำอะไรอีกคะ เมื่อกี้มีเรื่องอะไรอีกคะ ของขวัญของฝากปรารถนาทำอะไรคะปรารถนาทำอะไรคะของขวัญของฝาก เด็กๆปรารถนาทำอะไรลูกเมื่อกี้ให้ของขวัญไหม ให้ให้อะไรลูกร่มร่ม เอาไว้ทำอะไรคะร่ม เอเอาไว้ร่มเอาไว้เป็นประโยชน์ยังไงคะไว้กลางฝนอ๋อหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ วันนี้หนูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ ได้ประโยชน์ไหมคะ วันนี้ที่มา ได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะ หนูภูมิใจในตัวเองไหมลูก ภูมิใจค่ะเออเก่งมากเลยทุกคนตบมือให้ปรารถนาหน่อยนะคะ ภูมิภูมิใจว่าปื้อภูมิค่ะใจมากว่าด้านมันนั่นแหละว่ลูกลูกมาเก็บ รู้ใจใจนะ อ๋อ ภูมิใจที่ลูกหล้านในชุมชนมาใส่ใจอะค่ะ อ่า มาลินมาดูบอยไหมอะคะใช่ปัทนามาดูแลบอยไหมมากมาบอยนะถูทุกครั้งสีมานโตรู้ทึกมันปือมั้งภูมิใจหมาค่ะ อ๋อ ภูมิใจ รู้ทึกมันปือเลย ดีใจ รู้ทึกมันปือเลยนั้น อืม มันทำไหมมันช่วยโตได้ไหมกันมาได้อ่าช่วยได้ช่วยได้ปือมั้งคะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่หอา มันแรงได้ก็มานะพูดมาเด็กๆมาดูพูดก็มาอยู่ในชุมชนเป็นเมืองมันคือมั่งคั่งเลยเดี๋ยวอยู่ไอ้ไอ้ที่แบบร้านร้านร้านเลยนะค่ะค่ะลูกร้านของชุมชนต่างนานค่ะอยากบอกลูกร้านของชุมชนว่าคือคะพูดก็มาอยู่ตรงการอะไรคะพูดก็มาอยู่อยากเห็นลูกร้านเป็นเหมือนคือคะอยากเห็นเขามาดูแล สุขด้วยยายก็มีความสุขด้วยนะขอบคุณหมานะคะ วันนี้